คะอันนี้หนึ่งบูชามาจากที่วัดหนึ่งก็เลยจะเอามาแจกให้หนึ่งพันคนนะคะเพราะมีประมาณหนึ่งพันชิ้นนะคะ มีประมาณหนึ่งพันชิ้น อันนี้หนึ่งหยิบไปดูคร่าวๆนะคะ หยิบไปดูคร่าวๆคิดว่ารอบนี้น่าจะได้ทุกคนเลยนะคะ แล้วก็ รอบหน้านะคะ รอบหน้าเราจะหนึ่งว่าจังไนมันก็มันก็ออกคือก้อนอะไรหลเลือกสลักนะ เลขลอตเตอรี่เลขนี้สลากกินแบ่งเขาเรียกอะไรวะงวดนี้ สวัสดี 33,800 คนนะคะ วันนี้เราจะมาที่รัฐบาลไทยตัวสุดท้ายกัน หนึ่งบอกทุกคนไปแล้วว่าหนึ่งจะให้หางเดียวให้เม็ดเดียวนะคะ แต่ว่าจะหยุดการจุดทูบปู นะคะ เพราะว่าอยากเบิ้งนะอยากเบิ้งดู อยากลองเบิ้งว่ามันสิมันสิเป็นจังได ณ300ผืนส่วนเป็นสติกเกอร์นะคะ ติดหลังเคสโทรศัพท์นะคะ เอาใส่ไปในใส่ไปในเคสอะคะ่ะใส่ไปในเคสก็ได้ไว้หลังโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้หรือจะติดไว้ที่สมุดบัญชีนะด้านหลังสมุดบัญชีก็ได้นะคะ ติดเอาไว้ที่รถก็ได้นะคะ ติดเอาไว้ที่เก๊ะเก็บเงินตู้ส่งตู้เซฟอะไรได้หมดนะคะ อันนี้มีอยู่ประมาณ 700 ชิ้นนะคะ หนึ่งจะแจกลูกทุกคนเออหนึ่งจะแจกคนที่ ในอยู่ในไลน์นี้นะคะ คนจะแจกคนที่ที่นี่วันนี้นะคะ ทุกคนขาก่อนอื่นเลยหนึ่งขอบอกก่อนเลยนะคะ ใครรอเอ่อใครรอตำราว่ะ เดี๋ยวหนึ่งจะจับลูกปิงปองให้กำลังไปกำลังไปจับลูกปิงปองอยู่นะคะหนึ่งเนี่ย ให้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทาง ไม่รู้หรอกว่าเลขจะออกอะไร ไม่รู้เลยนะคะ ไม่รู้เลยว่าเลขมันจะออกอะไร ถ้ารู้ว่าคืดคืดคืดดีแล้วล่ะ แต่ว่าบลูบลูอีหลีค่ะว่าเลขมันสิออกอย่างเพราะฉะนั้นกะให้เป็นแนวทางขั้นมากกับมากบ่มากกับบวาเนาะมากกับมากมากกับมากกับซื้อตามบ่มากกับบตรงซื้อเท่านั้นละลอตเตอรี่นะคะ ก็ยังยังมีคนแบบซื้อได้อยู่นะคะสำหรับตัวเลขที่หนึ่งปล่อยไปนะคะ ก็ยังมีคนหาซื้อได้อยู่มีตัวตาไปเลย โอ้คนไปเลิกดูแลความสงบเรียบร้อย ก็งวดนี้ก็คาดหวังว่า ขอให้มาเหมือนเดิมค่ะ ขอให้มา ขอให้ปังเหมือนเดิม ขอให้มา ขอให้ปังปุริเย่เหมือนเดิมนะคะ งดจุดทูบถึงงวด งวดต่อไปจังพอกัน งวดต่อไปจังพอกัน หมดเอ่อเหลืออยู่ไม่ ไม่น่าจะถึงร้อยด้วยซ้ำนะคะ จี้เอ่อจี้ปีเสียนะคะ จี้ปีเสียแน่นอนครับมา ไม่รีลาไม่รีรอนะคะ ใครอยากได้เออเขาเรียกว่าอะไรอะตำลาวรอนะคะเดี๋ยวให้ตำลาวในไลฟ์ด้วย เดี๋ยวให้ตำลาวในไลฟ์ด้วยค่ะ สวัสดี 41,000นะทุกคนค่ะ ใครรอตำราเดี๋ยวให้ตำราในไลฟ์ด้วยนะคะ คือให้เป็นแค่แนวทางนะชอบ มากกับมากบ่มากกับบ่ว่ากันนะคะ เพราะว่าบรูอีลีค่ะ ว่า เลขมันเสี่ยวอีหยังขั้นลูกอะขั้นลูกกับสิบอกคุกโจตรงๆไปเลยค่ะแต่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะหนึ่งเมื่อวานเนี้ยที่หนึ่งไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยหนึ่งติดภารกิจนะคะหนึ่งอยู่วัดคูบานะคะหนึ่งอยู่วัดคูบาไปเอาขมักเอาขมักมา เดียวข้าหมากมามาให้ มาให้ลูกเพจเพราะว่าข้าหมากมันเหลือไปหลายค่ะข้าหมากเบิร์ดแล้วนะคะเบิร์ดแล้วเป็นข้าหมากคูบาข้าหมากคูบาเนี่ยเป็น เป็นของชิ้นแบบแรกๆที่คูบามอบให้กับหนึ่งเลย เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องคูบาด้วยนะคะ หลายๆคนถามประวัติคูบามาเยอะมาก คูบาคืออะไร คูบาเป็นใคร อะไรยังไงทำไมถึงถึง อะไรก็ครูบาครูบาครูบา อะไรก็ครูบาทุกอย่างเลยเดี๋ยวหนึ่งจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในไลฟ์นี้เลยนะคะ ก็สีเว้าไปครับรถไปเว้าไป นั่งรถไปเป็นครับ ดอกรัวผัวครับคันว่าปล่อยมือครับจังสีกับเป็นสีลงข้างทางค่ะก็เดี๋ยวจะพูดก่อนเลยนะคะดับแรกเลยนะคะ เราจะปล่อยรัฐบาลไทยตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายกลับไปหาซื้อกันพี่น้อง ไปหาซื้อเลขลอตเตอรี่สามตัวท้ายสองตัวท้ายก็ไปหาซื้อกันเนาะสามตัวหนาหารุ่นกัน ก็เดี๋ยวไปหาซื้อกันนะคะ จะให้ไปหาซื้อกัน เพราะว่าอีกสองวันสามวันเลขกสิออกแล้วนะคะเลขกสิออกแล้วผู้ใดถาเลขถูกปูกันบ่ได้จุดนะคะมือนี้บ่ได้จุดคันว่าได้แนวทางดี ๆอย่างกสิลงให้ในกลุ่มคันว่าได้มาเด้คันว่าบ่ได้ก็ตามนั่น ันว่าบ่ได้กนตามนั้นเลยแต่ว่าขั้นใดมากับสีลงไห้สีเฝ้าลงไห้ในกลุ่มค่ะสีเฝ้าลงไห้ในกลุ่มก่อนเลยค่ะ เพราะว่าขั้นไล่กับ่ได้ไล่หรอกค่ะ มือก่อนหวยออกบ่ได้ไล่หรอก้ำคางหลายค่ะมันมันสิอันนี้อ่ะหนึ่งจะเปิดให้ CF เสร็จแล้วหนึ่งก็จะเล่าไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เร่งไม่รีบนะคะ เหนื่อยเมื่อยค่ะ ทะเลาะน้ำลูกตะกี้ บักกิวมันมันมันหวนอ่ะเริ่มที่เหรียญปู่ก่อนนะคะ เหรียญปู่อนันตนาคราชนะคะเหรียญปู่ ด้านในนะคะจะเป็นคาถาในการบูชา ฟังนะ ร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้า ใครทักไปนั่นคือมิจฉาชีพ ลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้น บัญชี ชีเดียวลาย มีลายเดียว บัญชีมีบัญชีเดียวและลายมีลายเดียวอยู่ด้านบนเลยค่ะลูกค้าขาแอดไอดีเลยค่ะแอดน้ำหนึ่งแปดแปดมีแอดน้ำหน้าหรือสแกน QR code บัญชีมีบัญชีเดียวนะคะ ลูกค้าหนึ่งแนะนำให้กดออกจากไลฟ์ไปก่อน แล้วก็ค่อยกลับมาดูใหม่นะคะ ตอนหนึ่งให้แนวทางค่อยกลับมาดูใหม่นะคะ วันนี้นะคะหนึ่งจะแจกหนึ่งพันออเดอร์แรกนะคะหนึ่งพันออเดอร์แรกนะคะ บางคนอาจจะได้เป็นส ได้เป็นแผ่นยันนะคะบางคนอาจจะได้เป็นแผ่นยันนะหนึ่งบูชาจากวัดมานะคะ เมื่อวานนี้นะคะ บูชาของมะฝากลูกค้าเบิดไปสามแสนกว่าบาทค่ะเพราะว่านี่ค่ะซอยคู่บานเพชรวิหารค่ะเห็นมันเล้วเหรียญปู่นะคะ ใครจะบูชา 499 บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่นะคะ ใครจะบูชา 499 บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่นะคะ